ฟันทาง เพราะที่นี่มีแต่ครูสนุก เราคิดค้นหลักสูตรที่พร้อมตอบโจทย์ทุกปัญหาในใจผู้ปกครอง จริงๆต้องบอกก่อนว่าเสิร์ชเสิร์ชหาข้อมูลเยอะพอสมควร เพราะว่าจริงๆจริงๆ โจทย์ของเราก็คือหนึ่งอยากให้ลูกอยากให้ลูกมีภาษา แล้วก็สองไม่ค่อยอยากได้แนว คือเราไม่ให้ลูกเราเข้าเนิร์ส ร็วอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกแนวที่แบบที่ดาราชอบไปเรียนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแล้วแบบมมันก็ไม่ใช่แนวเรา คือหนึ่งมีความเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นเบสิกที่เราชอบอยู่แล้วการเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ อีกอย่างนึงที่่สำคัญคือทิเชอร์ทิเชอร์ค่อนข้างเข้าใจเด็กแล้วก็ไม่ครั้งแรกที่เข้าเนี่ยก็คือทิเชอร์ไม่ไม่บังคับครั้งแรกจำได้เลยว่า เข้าเข้าในคลาสแล้วลูกเราร้องไห้ไม่ยังเป็นยังเพิ่งขวบขวบครึ่งกว่าแล้วลูกเราร้องไห้ทิเชอร์ว่าโอเคไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเข้ามาเข้ามาไม่ต้องออกไปเข้ามาแล้วก็อ่ะเข้ามาก็เข้ามาเพราะเราก็รู้สึกคือความเป็นแม่ก็เราก็กลัวแม่แม่คนอื่นลำคาญ แล้วแต่ที่เชอร์เอาอยู่ที่เชอร์กล่อมจนเออเขาหยุดหยุดร้องแล้วก็แสดงว่าที่เชอร์เขามีจิตวิญญาณในการในการดูเด็กในการเทคแคร์เด็กนั่นจุดนั้นก็เลยยิ่งยิ่งทำให้เราประทับใจในเรื่องการศึกษาของของของของบ้านเรายังยังมีอะไรที่ คือยังเน้นแบบเดิมๆ ยังเน้นข้อมูลเดิมๆ คือยังสอนอย่างอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามก็ยังเน้นให้เด็กกอไก่ขอไข่ คือเน้นเขียนกลับมามีการบ้าน เรียนกลับมามีการบ้าน เรียนกลับมามีการบ้าน โดยที่บางทีเด็กขาดขาดความเป็นตัวของตัวเองตรงนั้นเยอะพอสมควรทำให้เด็กขาดความขาดความไม่มั่นใจขาดความเป็นตัวของตัวเอง โอเค การที่เน้นให้เด็กพูดเขียนเขียนอ่านรู้เรื่องหักบวกลบเลขเป็นตั้งแต่4 5ขวบหรือ3 4 5ขวบก่อนปอนีน่ใช่มหมอาจเขาจะเก่งจริงๆ เขาเขาเก่งใช่เขาเก่งในช่วงนั้น แต่แต่ในระยะบ้านปลายในระยะบ้านปลายเนี่ย คือความเก่งตรงนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลย มันกลับมันอาจมันกลับอาจจะให้โทษเขาในอนาคตเมื่อเขาโตขึ้น เพราะ เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้สมองในการที่เขาจะต้องคิดด้วยตัวเขาเอง ไม่กล้าที่ต้องออกความคิดเห็น คือไม่กล้าอะไรหลายอย่างที่ไม่มีเวลาที่จะเล่นเป็นตัวของเขาเอง มันคือฟีดแบ็ที่ที่เด็กจะได้รับในอนาคต Fun Time เพราะที่นี่มีแต่ครูสนุก